การจำลองเส้นผม เส้นขน การจำลองเส้นผมหรือขนในโปรแกรม Blender สามารถทำได้หลากหลายวิธี และหลากหลายเทคนิควิธีการ โดยมีวิธีการทำ ในขั้นพื้นฐานดังนี้ 1. เปิดโปรแกรม Blender ขึ้นมา ทำการลบสี่เหลี่ยมคิวบและเพิ่มวัตถุมังกี้โดยการกดชิป A Mesh และไปที่คำว่ามังกี้จะได้วัตถุรูปลิงขึ้นมา จากนั้นให้ทำการขยับและก็ปรับมุมกล้องให้เหมาะสม ให้สามารถมองเห็นหน้าลิงได้อย่างชัดเจน อาจใช้มุมมองแบบ 4 จอ โดยการกด Ctrl Alternate Q เพื่อเปลี่ยนมุมมอง และปรับมุมกล้องตามที่ต้องการ ให้เราจัดแสงให้มีแสงสว่างเพียงพอ กับการมองเห็นภาพรวมของงาน ซึ่งเราอาจจะสร้าง แผ่นพื้นขึ้นมาอีกสักหนึ่งแผ่นนะครับ เพื่อให้การจัดแสงเนี่ยง่ายขึ้น เมื่อเราทำการจัดมุมกล้องได้ดีแล้ว ให้เรากลับไปสู่มุมกล้องแบบปกตินะครับ กด Ctrl a l t n a t e Q อีกครั้งหนึ่งจะเห็นว่าเราจะมีรูปหน้าลิงนะครับ ซึ่งเราจะได้ทดลองกันทำเป็นหน้าลิงให้มีผมแล้วก็มีหนวดเคราขึ้นมา ก่อนอื่นนะครับ เราก็ต้องเลือกบริเวณที่ต้องการ จะให้มีเส้นผม ขึ้นมาก่อน หากไม่ทำการเลือกก่อนเส้นผมจะเกิดขึ้นรอบๆทุกส่วนของวัตถุ ให้เราไปที่ Edit Mode ครับ คลิกเลือกวัตถุ ไปที่ Edit Mode ให้เลือกการเลือกวัตถุเป็นแบบ Face แล้วก็คลิกเลือกบริเวณที่ต้องการ หากต้องการเลือกหลายๆส่วนพร้อมกันก็กดชิปค้างไว้ แล้วกดคลิก คลิกขวานะครับ ในที่นี้เราจะทำเป็นผมเส้นผม ผมก็จะเลือกเฉพาะบริเวณที่น่าจะมีเส้นผมขึ้น ประมาณนี้นะครับ มื่อเลือกเสร็จแล้วให้เรากดปุ่ม Ctrl o n o ค้างไว้แล้วกด G จะเป็นการกรุ๊ป Vertex Group ให้เราคลิกที่คำว่า Assign to New Group และให้เราลองไปดูที่แถบของ Data นะครับ ตรงนี้คลิกดู เลื่อนดูด้านล่างจะมีหัวข้อที่เขียนว่า Vertex Group จะเห็นว่ามีการใช้กรุ๊ป จะมีกลุ่มขึ้นมานะครับ ให้เราเปลี่ยนชื่อกลุ่มให้เราจำง่าย เช่น กลุ่มนี้เราจะทำเป็นผมแล้วก็เป็นใช้คำว่า hair ให้เรากลับไปที่หน้าจอ Edit Mode อีกครั้งนะครับ แล้วก็ทำการเลือกใหม่ แต่คราวนี้เราจะเลือกบริเวณคางของลิงเพื่อเราจะทำหนวดเครา วิธีการก็คล้ายๆเดิมนะครับ เลือกกดชิปค้างไว้ เลือกเฉพาะจุดที่เราต้องการให้มีขนหรือเคลางอกออกมา ก็พอ แบบนี้นะครับ เมื่อพอใจแล้วเหมือนเดิมครับ กด Ctrl G เลือกไปที่ Assign to New Group อีกครั้ง ก็จะพบว่ามีกลุ่มเพิ่มขึ้นไปอีกหนึ่งกลุ่ม เราก็อาจจะตั้งชื่อนะครับผมตั้งชื่อง่ายๆ ว่า fur fur ตอนนี้เราก็จะได้กลุ่ม ที่เรียกว่า vertex group อยู่ 2 กลุ่มก็คือ hair กับ fur ให้เรากลับไปที่ object mode นะครับ เลือกวัตถุหน้าลิง แล้วก็ไปที่แถบ particle กด new ให้เปลี่ยน type นะครับ จาก emitter ให้เป็น hair สังเกตผลนะครับว่าจะมีเส้นขนพุ่งออกมาจากหน้าลิงในทุกที่ทุกทาง ให้เราเลื่อนลงมาดูในหัวข้อ vertex group ด้านล่างนะครับ ให้เราเปลี่ยนตรง density คลิกหนึ่งครั้งค้างไว้ จะพบว่าจะมีชื่อกลุ่มที่เราตั้งเมื่อกี้นะครับ เราต้องการให้เกิดเส้นผมแน่นอนเราก็ต้องคลิกไปที่คำว่า hair จะเห็นว่าเส้นผมจะขึ้น เฉพาะในจุดที่เราเลือกไว้เมื่อกี้นะครับ ก็คือส่วนบริเวณของหัวนั่นเอง จะพบว่าเส้นผมเนี่ยยาวเกินไป เราสามารถปรับค่าได้ที่ hair length นะครับ แล้วก็ปรับความดกของเส้นผมได้ที่คำว่า number แต่ไม่แนะนำให้ปรับนัมเบอร์เยอะ เพราะเราสามารถใช้เทคนิคชิลเดนเพื่อเพิ่มความดกให้กับเส้นผมได้ ซึ่งเราจะแนะนำต่อไป ตอนนี้ให้เราปรับเส้นผมลงมาก่อนนะครับ เอาประมาณหนึ่ง ปรับค่าให้เส้นผมมีการตกลงมาตามแรงโน้มถ่วง คล้ายกับผมจริงๆ โดยไปที่หัวข้อ f i e l w e t นะครับ คลิกที่ช่อง use for growing hair เมื่อคลิก ปุ๊บ จะเห็นว่าผมตก ลงมาเลย นะ ครับ ให้เราปรับที่ค่า gravity ตรงนี้ค่อยๆปรับนะครับ เห็นว่าผมจะค่อยๆตก ลงมา แบบนี้ ก็ให้เราเลือกปรับ ตามความเหมาะสมนะครับ ว่าจะชอบทรงผมประมาณไหน ผมก็ปรับ แล้วก็ให้ลองเรนเดอร์ดูนะครับ จะพบว่าวัตถุยังไม่ได้กำหนดสีอะไรเลย แล้วก็ไม่ได้ใส่แมทเทอเรียลอีกทั้งตัวเส้นผมเนี่ยดูมีความหยาบเหมือนขนแปลง ไม่เหมือนผมจริงๆ ซึ่งเราจะทำการปรับแต่งในขั้นตอนต่อไปครับ ทดสอบการใส่สีวัตถุให้กับวัตถุหน้าลิง เราก็สามารถใส่สีได้ตามปกติ โดยการใช้แถบ Material สามารถปรับตั้งค่าได้ ตามต้องการ ก็ลองเปลี่ยนสีหน้าลิงดูนะครับ ให้ลองทดสอบเรนเดอร์ดูจะพบว่าเส้นผมที่เราสร้างขึ้นก็จะมีสีและก็ลักษณะของวัตถุ เหมือนกับวัตถุหลักทุกประการ ถ้าหน้าลิงของเรายังไม่ค่อยเรียบไม่สวยเราก็อาจจะปรับแต่งได้นะครับ โดยการไปที่ edit mode และทำการ subdivide นะครับ กลับไปที่ Object Mode คลิกที่หน้าลิงแล้วไปที่ Shading Smooth นะครับลองกด render ดู ก็หน้าลิงก็จะเรียบขึ้นแต่ดูผมนะครับ ผมก็จะดูหยาบหยาบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ ซึ่งจะเห็นว่าในความเป็นจริงเส้นผมหรือเส้นขนจะมีสีเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนกับสีของวัตถุ ซึ่งเราสามารถปรับแต่งได้นะครับ มจะลดขนาดเส้นผมลงอีกสักนิดนึงรู้สึกว่าผมจะยาวเกินไป เลือกให้พอดีนะครับ วิธีการเปลี่ยนสีเส้นผมก็ให้เราไปที่แถบ Material ครับ กดปุ่มบวกอีกครั้งหนึ่ง คลิกเลือก New แล้วก็เลือกสีผมตามที่เราต้องการ จะเลือกเป็นสี แดงเข้มๆหน่อยนะครับ สีสีน้ำตาล ก็มีความสว่างสักนิดนึง แล้วเปลี่ยนชื่อ material เป็น hair จากนั้นนะครับให้เราไปที่แถบ particle แล้วก็ไปเลือกในหัวข้อ render ให้เราเปลี่ยนนะครับ material จาก material 001ให้กลายเป็น hair แทนนะครับจะพบว่าสีของผมเนี่ย จะเปลี่ยนไป ตามค่าที่ได้ตั้งไว้ทดสอบเรนเดอร์ดูนะครับก็สีก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหมือนเมื่อกี้นะครับ แบบนี้ เราก็จะเห็นว่าเส้นผมของเรามีสีที่เปลี่ยนไปตามที่เราต้องการ แต่ก็ยังมีผมที่ดูบาง ไม่สวยงามสมจริง เราจะใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า Shielden ในการเพิ่มความดกให้กับเส้นผมครับ